ถึงสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่นะคะ ก็คือการเขียนเรซูเม่นั้นเขียนไปทำไมทำไมเราต้องลงแรงเยอะ เพราะว่าเราอยากจะให้เขาเห็นว่าเป็นตัวของเรา เราคือใคร เราคือผู้มีความสามารถอย่างไร ก็ทำตามที่อาจารย์ได้แนะนำมานะคะ ในตอนต้น ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอีก2-3ประเด็นนะคะคือ1เวลาเราเลือกฟอนต์ไซส์อะค่ะถ้าเราพิมพ์ เราก็ต้องเลือกฟอนต์ไซส์ที่อ่านง่าย เราต้องเลือกขนาดที่ดูแล้วสบายตา อย่าไปเลือกลูกเล่นอะไรที่ที่เป็นทำให้ดูสวยงาม แต่มันจะทำให้อ่านได้ช้านะคะ แล้วก็ประเด็นที่ 2 คือเรื่องสี มีคนถามว่าหนูจะใส่สี หนูจะใส่รูปภาพเยอะแยะได้ไหมคะ คำตอบคือไม่ได้ สีใช้เพียง 2 สี เขาบอกว่าอนุญาตแค่ 2 สี สีหนึ่งก็คือสีดำนั่นแหละที่เป็นตัวอักษร แต่ถ้าใครอยากจะขีดเส้นใต้แบ่งตอนของเรซูเม่นะคะ ด้วยสีอีกสักสีหนึ่งก็ได้ แต่อย่าใช้สีฉุดฉาด ที่ตัวเองเคยเห็นคนเขาใช้ก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวก็เลือกเอาให้ให้ได้อีกหนึ่งสีเท่านั้นห้ามใช้สีเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานศิลปะ เราต้องทำเรซูเม่ไปสมัครงานนะคะ แล้วก็อันที่3ก็คือความถูกต้อง เราต้องเขียนแบบถูกต้องอย่างมากที่สุดเลย เพราะว่าอะไร เพราะว่าความถูกต้องนั้นมันก็เป็นสิ่งที่นายจ้างบางคนมองหานะคะ เช่นพยาบาล ถ้านายจ้างบอกว่าเอาคุณหมอบอกว่าเอายาให้ยาให้คนไข้กินนะหนึ่งช้อนชา ก็ต้องหนึ่งช้อนชาไม่ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะ หรือนักบินนะคะก็ต้องรู้ตัวเลขว่า เราจะบินขึ้นไป ห่างจากพื้นดินกี่เท่าไหร่กี่ฟุตกี่อะไรอย่างเงี้ยต้องเป๊ะ เพราะความเป๊ะนั้นเขาเช็คไม่ได้ ถ้าเขามาถามเราว่าคุณน่ะแม่นยำไหมเราก็ตอบว่าแม่นยำแต่มันจะเชื่อได้ไหมคะแต่เขาจะเชื่อจากเรซูเม่ถ้าเราพลาดเขียนผิดตัวสะกดผิดแปลว่าเรานิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราช่วยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาเขียนเรซูเม่เสร็จต้องไปตรวจอย่างละเอียด ถ้ามีเพื่อนต้องให้เพื่อนอ่าน ถ้ามีอาจารย์ที่ช่วยเหลือได้ก็ไปให้อาจารย์อ่านเพราะเราจะต้องไม่ผิดเลยแม้แต่สักตัวเดียวตัวสะกดต่างๆ ยกตัวอย่างนิดหนึ่งมีนักศึกษาบอกว่าเรียนคอร์สเยอะแยะเลยมีคอร์สที่เกี่ยวกับ IT โน้นนี้นั้น แต่บังเอิญคำว่าคอร์สเขียนผิด แทนที่จะสะกดว่า C O U R S E S courses ไปสะกดว่า C U R S E S มันก็เปลี่ยนความหมายไปเลยนะคะคำว่าคอร์สตัวแรกที่อาจารย์พูดถึงคือรายวิชา แต่ตัวที่สองแปลว่าคำศัพท์เราจะเห็นเวลาเขาเขียนคำศัพท์ของฟาโรห์เขาเขียนคำนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราผิดอ่ะมันก็จะดูไม่ดีสำหรับตัวเราสำหรับงานที่เรามุ่งหวังที่จะได้นะคะมาถึงตอนท้าย ก็อยากจะสรุปข้อคิดนะคะที่ได้จากดรสุรินพิสุวรรณซึ่งเคยเป็นเลขาธิการของอาเซียนใช่ไหมคะ ดรสุเวนพิสุวรรณให้ข้อแนะนำเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องอยู่ในโลกสมัยใหม่กันแล้วล่ะ เราจะต้องเปลี่ยนความคิดเราคือทำงานที่ไหนก็ได้ ดรสุเวนก็มักจะพูดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบไปทำงานไกลๆอาจารย์บอกว่า ดรสุเวนบอกว่างานน่ยมันจะอยู่ที่อื่นๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่จะไปทำงานไหนก็ได้ ซึ่งมันจะตรงกับที่ข้อแนะนำในเรซูเม่ว่าเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราปรับตัวได้ นะคะเข้ากับวัฒนธรรมอื่นได้ไปอยู่ที่อื่นได้กินอาหารแบบอื่นได้ อันที่สองดรสุรินบอกว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาเอง ต้องเรียนรู้ในศาสตร์ของตัวเองอย่างลึกซึ้งดรสุรินบอกว่า B ไม่เอา นะ C ไม่เอานะต้อง A บวกเท่านั้น เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องแข่งกันเยอะมากกับผู้อื่นนะคะแล้วก็อันที่ 3 ก็คือ นักศึกษาต้องมี multi functional skill หรือหลายคนก็จะพูดถึง multitasking ซึ่งคนสมัยใหม่มีอยู่แล้ว แต่ว่าต้องแสดงให้เห็นว่าเราทำได้หลายอย่างนะในในเวลาเดียวกันเรามีความสามารถหลากหลาย เพราะฉะนั้นพวกนี้ค่ะ สิ่งพวกนี้แหละ ถ้าเราสามารถถ่ายทอดออกไปเนาะเป็นกิจกรรม ไปอยู่ในเรซูเม่ของเรา คนที่อ่านเรซูเม่ของเราก็จะพอใจประทับใจมากเลย โอ้ คนนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ทำเป็นเราก็จะมีโอกาสได้งานสูงค่ะ เพราะฉะนั้นก็ก็ลองไปทำเรซูเม่มาดูนะคะ แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเมื่อเราอายุมากขึ้น อย่างอาจารย์อัญชลีเรซูเม่ของอาจารย์อัญชลีไม่ใช่สองหน้าละเยอะ ตอนนี้ 18 หน้าเรซูเม่ของดรสุวินน่าจะเป็นร้อยๆ แบบนี้ค่ะ เมื่อเรามีเรซูเม่ตั้งต้น เราก็สามารถใช้เรซูเม่นี้เป็นฐาน แล้วเราก็เติมข้อมูลทุกปี ทุกปี ทุกปีในที่สุดเราก็จะได้เรซูเม่ที่ที่ดูดี ที่เป็นตัวของเราค่ะ